Thank you. ในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งออกเป็นสามสเต็ปง่ายๆสำหรับในการลุกด้านหน้านะครับอาจจะมีการสืบนะครับการลุกเฉียงนะลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวา แล้วก็การลุกสาบเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบนก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆ ในลักษณะของ ในการสืบหน้านะครับ ในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับโดยการสืบนะคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับ แล้วตามด้วยเท้าหลัง โดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อม ๆกัน หรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองลองลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับ การสืบหน้านะครับ สืบนะครับสืบไป น้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับ น้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับอันด้านกับกับมาด้านนี้ก็ได้ครับลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับ สืบหน้า สืบนะครับ นี่คือการสืบนะครับต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับ อาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึงเพื่อเป็นการเปิดโปโงกในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับลุกเฉียงนะครับ ลำตัวพอเราลุกเฉียงไปปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับ แต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวไหลเหลี่ยมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับ นี่คือการลุกเหลี่ยมซ้ายนะครับ พอเปลี่ยนมาเป็นลุกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับผู้ต่อสู้เราก็ยังอยู่ที่ผู้ต่อสู้ก่อนนะครับนะครับ สุดท้ายครับในการลุกสลับนะครับ จากเดิมที่เรา เซตตัวนะครับหรือการจดมวยนะครับนะตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับ การลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะครับทางขวานะครับโทษครับปลายข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนกาดนี่คือการลุกสลับนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธ และรับอาวุธจากผู้ต่อสู้ นะครับเรียกว่าการลูกสลับครับ ในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับ ในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งออกเป็นสามสเต็ปง่ายๆสำหรับในการลุกด้านหน้านะครับ อาจจะมีการสืบนะครับ การลุกเฉียงนะลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาแล้วก็การลุกสาบเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบนะก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆ ในลักษณะของในการสืบหน้านะครับในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับเป็นการสืบนะคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยเท้าหลัง โดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อม ๆกัน หรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองลองลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับ การสืบหน้านะครับ สืบนะครับสืบไป น้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับ น้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับอันด้านกับกลับมาด้านนี้ก็ได้ครับลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับ สืบหน้า สืบนะครับนี่การสืบ นะครับ ต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับ อาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึง เพื่อเป็นการเปิดโปโพกในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับไปลุกเฉียงนะครับลำตัวพอเราลุกเฉียงไปปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับ แต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวไหลเรียมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับ นี่คือการลุก เหลี่ยมซ้ายนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลูกเหลี่ยมขวาครับปรับนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับคู่ต่อสู้เราก็ยังอยู่ที่คู่ต่อสู้ก่อนนะครับนะครับสุดท้ายครับในการลูกสลับนะครับ จากเดิมที่เราเซตตัวนะครับโดยการจดมวยนะครับตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับ การลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะทางขวานะครับโทษครับ ปลายข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนกาดนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธและรับ อาวุธจากผู้ต่อสู้นะครับเรียกว่าการลุกสลับ